โลกถึงขึ้นใยการเปลี่ยนแปลง คุณเคยได้ยินบิตคอยไหม บิตคอยเป็นดิจิตอลมันนี่ในยุคอินเทอร์เน็ตซึ่งสะดวกสบาย มันบัตรเครดิต แต่มันเป็นเงินสดที่ทุกคนใช้ได้ โดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สามอนุมัติ มันง่ายมากในการเปลี่ยนบาทเป็นบิตคอย และมีมากกว่า1,000 ล้านค้าที่ขายสินค้า และบริการในอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้ในช้อปปิ้งออนไลน์เท่านั้นแต่ยังมีร้านค้าที่รับการชำระเงินแบบบิตคอยและยังมีร้านค้าที่กำลังมองหาการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆการปฏิวัติของบิตคอยไม่ใช่แค่ในไทยเท่านั้นจากอเมริกา ถึงยุโรปและเอเชียมีคนใช้จ่ายพันบิตคอยทุกวัน เพราะบิตคอยนั้นสวนจากบุคคลหนึ่งไปยังที่บุคคลหนึ่ง ซึ่งทำให้คุณส่งเงินไปยัง ให้คนที่คุณรักที่อยู่ต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งบิตคอยจึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่ช้อปปิ้ง ฉะนั้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบิตคอยแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงในวันนี้